ครับ วันนี้เรามาพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ เป็นของสายการบินขนส่งสินค้า DSL เที่ยวบินที่ Delta 07216 เป็นเครื่องบินแบบ Boeing 757 นะครับเขาทำการบินจากสนามบิน จวนซานตามารีา ที่เมืองซานโฮเซของประเทศคอสตาริกาเพื่อที่จะไปกัวเตมาลา หลังจากที่บินขึ้นไปแล้ว นักบินก็พบว่าเครื่องบินมีความผิดปกติ เกิดความผิดปกติเกิดขึ้น จึงได้ทำการขอกลับมาลงฉุกเฉิน ที่สนามบิน จวนซานตามาเรียที่กรุงซานโชเซหรือซานโฮเซเนี่ยนะครับ แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น เครื่องบินหักสองท่อน อย่างในภาพที่เราเห็นอันนี้ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเพิ่มเติม อาจจะขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าคอสตาริกามันอยู่ตรงไหน เราจะได้รู้ ภูมิประเทศในส่วนของสถานที่เกิดเหตุด้วยนะครับ ผมพาไปดูในส่วนของ Google Earth ประเทศคอสตาริกาอยู่ทางใต้ของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น อีก อีกฝั่งโลกหนึ่งของบ้านเราเลยคือ แทบจะตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคอสตาคอสตาริกาเขาจะบินจากคอสตาริกาเพื่อ ที่จะ ไปกัวเตมาลา อยู่ตรงนี้ ก็แต่จาก แผนการบินพอบินขึ้นไปปุ๊บ ก็พบว่าเครื่องบินมีความผิดปกติ แล้วก็ทำการ ขอกลับมาลงบินขึ้นไปที่ได้แค่ความสูง 21,000 ฟุต ก็ขอเมนเทนความสูง ขอบินระดับที่ความสูง 21,000 ฟุตนั่นแหละครับ แล้วก็มาทำบินมาบินวนเพื่อทำโรซิเจอร์ทำเช็คลิสต์เกี่ยวกับมัลฟังชันอะไรทั้งหลาย แล้วก็กลับมาลงสนามเดี๋ยวผมพาไปดูในวิดีโอที่มีคนถ่ายวิดีโอเอาไว้ได้นะครับ อันนี้เป็น ส่วนหนึ่งที่มาจาก DF Channel นะครับ ก็ เดี๋ยวเราดูแล้วผมพอยพูดไปด้วยแล้วกันนะครับ อันนี้คือเครื่องบินกำลังลงสนามแล้วขอโทษจะเห็นว่าการลงเหมือนจะเป็นปกติ แทบทุกอย่างสปอยเลอร์ก็กลางปกตินะครับ เห็นว่ามีรถรถดับเพลิงรอแล้วเพราะเนื่องจากเขาดีแคร์อเมอร์เจนซี่ แล้วก็ลงแทบจะเรียกว่าปกติจนกระทั่งถึงจุดนี้เริ่มมีการเข้าใจว่ามีการเบรกของเครื่องนะครับ แล้วก็เกิดควันขึ้นแล้วก็เครื่องบินเริ่มหมุนไปทางขวาจนกระทั่งหล่นลงไปในพื้นที่เป็นพื้นต่างระดับ ของสนามบิน ที่จวนซันตามาเรียเราจะเห็นว่า อีกหนึ่งภาพเดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งวิดีโอเป็นอีกหนึ่งมุมของอีกคนหนึ่งที่ถ่ายภาพเอาไว้นะครับ ก็ ส่วนอันนี้เป็นของคุณจวนแมนูเอลเออร์บีนาขออภัยถ้าอ่านชื่อเขาผิดนะครับ อันนี้จะเห็นชัดว่าเครื่องลง แลนดิ้งลงมาผมเท่าที่ดูคือเหมือนแทบจะปกติมาก คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเรื่องไฮดรอลิกซึ่งตามข่าวที่ว่านะครับ แต่ว่าเราก็ไม่ทราบ หรอกว่ามันมีความผิดปกติในส่วนไหนบ้าง แต่เท่าที่มองดูนะ ถึงตรงเนี้ยจะเห็นว่าเขาสามารถควบคุมเครื่องบินลงมา จนกระทั่งแลนดิ้งได้อย่างแทบจะเป็นปกติจนกระทั่งถึงจุดนี้ที่เครื่องบินเกิดการหมุน แล้วถลายออกไปนอกรันเวย์ ออกไปจากส่วนที่เป็นพื้นแข็งแล้วก็ตกลงไปในพื้นที่เป็นต่างระดับ จนทำให้เครื่องบินหักและแตกออกเป็นสองท่อน จะเห็นว่า การแลนดิ้งออกมาลงมาที่ผมมองว่าเกือบจะเกือบจะเพอร์เฟกเลยแหละครับ ในการที่เขาลงสนามเนี่ย ถ้าเราย้อนกลับมาดู หนึ่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์มีครบสองสองเครื่องยนต์แน่คือลงมาด้วยท่าทางในลักษณะที่ดี แล้วก็ส่วนเรื่องของไฟคอนโทรลคือตัวตัวเซอร์เฟสที่ใช้บังคับเครื่องบินจะมีปัญหาบ้างหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ แต่ว่าจะเห็นว่าหลังจากปกติเนี่ยนะครับเวลาเครื่องบินลงลงมาแล้วมันมีความเร็ว มีความเร็วเราจะต้องลดความเร็วของเครื่องบินลงให้อยู่ใน เราใช้คำว่า safe taxi speed ก็คือความเร็วของเครื่องบินที่เหมาะสมในการที่จะสามารถเคลื่อนตัวเครื่องบินออกไปจากรันเวย์แล้วไปสู่พื้นที่จอดได้เนี่ย การลดความเร็วนั้นมีมีอยู่ 2สส่วนหลักๆกก็คือ ส่วนที่เป็นเบรกก็คือเบรกการเบรกเครื่องบินใช้เท้านะครับใช้เท้าเหยียบไปที่ลัดเดอร์สองข้างข้างเหยียบซ้ายเหยียบขวา เท่า ๆ กันเนี่ยเครื่องก็จะหยุดเท่าๆกัน เบรกเท่าๆกัน ถ้าเบรกทำงานดีปกติ ก็จะคือทำการจับมีมีดิสเบรกที่จับตัวล้อเพื่อที่จะให้ล้อหยุดหมุน ตรงนี้ก็จะเกิดความร้อนขึ้นที่ล้อควันที่เกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะเป็นจากการที่เบรกถูกจับแน่นนี่นะครับ เพราะว่าเครื่องมีความเร็ว แต่จะเห็นว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนกำลังของเครื่องยนต์ที่จากเดิมไปข้างหน้าเนี่ยพอหลังจากแลนดิ แตะพื้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะผ่อนเครื่องยนต์ไอเดิลสุด เสร็จแล้วจะเปิดในส่วนที่เรียกว่า thrust reverser ก็คือการเปลี่ยนด้านของกำลังขับขององยนต์ให้ทันถอยหลัง ก็คือเหมือนเหมือนพยายามที่จะยื้อเครื่องบินให้ชะลอความเร็วลง เรียก thrust reverser ก็คือจะเหมาะถ้าเรามองจากตรงนี้จะมองเห็นว่า เครื่องยนต์ไม่ได้เปิด ไม่ได้กาง thrust reverser ออกมา ส่วนใหญ่ตรงทัสซิเวอร์เซอร์จะอยู่บริเวณนี้นะครับ มันจะเป็นช่องที่เปลี่ยนกำลังของทรัสจากเดิมที่มันถูกผลักไปข้างหลังเนี่ย ให้มาผลักข้างหน้าเพื่อให้ชะลอความเร็วของเครื่องบินลง จะเห็นว่าทัสซิเวอร์เซอร์ไม่ถูกไม่ได้ถูกใช้ อาจจะใช้ไม่ได้เพราะปัญหาเทคนิคที่เกิดขึ้น เรื่องของไฮดรอลิกที่บอกว่าระบบมันเสียด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบ ข้อมูลตรงนั้น เรามองเห็นข้างนี้แล้วอีกข้างหนึ่งก็ไม่กลาง เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า r e v e r s e r ไม่ได้ถูกเปิดออก ทีนี้พอ r e v e r s e r ไม่ได้ถูกเปิดออกถามว่า แล้วเครื่องบินทำไมอยู่ๆมันจะ มันจะเอียงไปทางขวาได้อย่างฉับพลันแบบนี้ด้วยสาเหตุอะไรบ้างคือหนึ่งตอนแรกมองอยู่ว่าถ้าเบรกมันจับไม่ดี หรือเบรกไม่ดีเบรกไม่เท่ากันเบรกขวามากกว่าเบรกซ้าย มันมีโอกาสเกิด แต่ว่าเอาเป็นว่าเราพูดถึงว่าโอกาสที่จะเป็น แต่เราไม่ได้หมายความว่านักบินเขาทาแบบนั้นนะครับ มีโอกาสที่จะเป็นก็คือเบรกจับไม่เท่ากัน จับด้านขวาแน่น ด้านขวาด้านซ้ายไม่ได้จับ แล้วก็เกิดทำให้ทำให้เครื่องบินมันมีการหมุนไป หรือ ส่วนหนึ่งก็คือจะอันนี้จะให้ดูในส่วนที่เป็นตัวรันเวย์ของสนามบิน จวนซันตามาเรียเนี่ยนะครับ เครื่องบินตามที่เราดูเมื่อกี้เขาลงสนามมาทางนี้แลนดิ้งแลนดิ้งล่อนลงมาแตะพื้น แล้วก็ค่อยๆวิ่งมาจนกระทั่งเริ่มมีการเบรก แล้วเกิดควันขึ้นที่ล้อ หลังจากนั้นก็เครื่องบินเริ่มมีการสายไปทางขวา หมุนคล้ายๆว่าจะเรียกว่าเลี้ยวไปเลยก็ยังได้คือมองในมุมในมุมหนึ่งนะครับว่าหมุนไป แล้วก็ ถลายออก สุดท้ายแล้ว เครื่องบินตกมาอยู่ในร่องตรงนี้ หัวเครื่องบินหันไปทางนี้นะครับออกไปทางนี้แล้วหมุนจนกระทั่งหัวเครื่องบินเนี่ยแทบจะกลับหันกลับมาด้านนี้เลย อีกฝั่งหนึ่งของด้านที่แลนดิ้งเลยด้วยซ้ำคือสุดท้ายแล้วเครื่องมาหยุดที่บริเวณนี้ ซึ่งการที่เครื่องบินหักสองท่อนเนี่ยเป็นเพราะว่า ความความไม่เป็นพื้นแข็งตามข่าวเนี่ย คือตัวล้อเมนทั้งสองล้อเนี่ยมันคอลลัปส์คอลลัปก็เรียกว่าพังพังหรือยุบหรือเสียทรงไปแล้วเนี่ย ไปทั้งสองทั้งสองล้อ แล้วก็จะเห็นว่าหางเนี่ย พอมัน แตะพื้นหัวเชิด น้ำหนักตัวเนี่ยมันมันกดลงไปที่บริเวณโครงสร้างที่เป็นส่วนหางก็ทำให้เครื่องบินเนี่ย หักในบริเวณ เกือบเกือบเกือบเกือบตรงกลางงงประมาณปลายด้านเทลเซกชันตรงตรงนี้ถูกหักลงไป เพราะว่าน้ำหนักของบินมันเปลี่ยนการทิ้งการวางน้ำหนักไปแล้วก็กลับในขณะที่ล้อเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่รับน้ำหนักแล้ว เพราะมันจมลงไปในดินหรือว่าพังลงไป ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้วย ถ้าเรามองภาพนี้ก็จะมองเห็นว่ารีเวอร์เซอร์ ก็ไม่ได้กลาง เขาจะเก็บหรือไม่ได้เก็บ คือมันไม่ได้กลางตั้งแต่ตอนที่เราเห็นในวิดีโอแล้ว นี้เมื่อกี้ที่ให้ดูในภาพของตัวรันเวย์เนี่ย ผมอยากจะฝากเอาไว้สำหรับนักบินคนที่เป็นนักบินอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักบินเองก็ ก็ฟังไว้เป็นประโยชน์ด้วยก็แล้วกัน ในกรณีผมไม่ได้กล่าวโทษเขานะ แต่อันนี้แชร์ประสบการณ์ของผมเองในในเรื่องของการที่ เครื่องบินมีเทคนิคอลความผิดปกติแล้วจะต้องไปลงสนามอะไรเนี่ย ผมก็เจอมาหลายระบบนะครับ แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็แล้วกัน อันหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ารันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดแล้วพูดถึง 2 สาเหตุไปแล้วหนึ่งคือรีเวอร์เซอร์กลางข้างหนึ่งอันนี้อันนี้พูดเดี๋ยวพูดอีกทีสมมุติว่ารีเวอร์เซอร์มันด้านขวามันดันมันดึงมากเครื่องก็มีโอกาสเวียไปอันที่2คือเบรกมาก เบรกด้านขวามากกว่าด้านซ้ายเครื่องมันก็มีโอกาสหมุนไปด้านนั้นเหมือนกัน อีกอันหนึ่งก็คือความเร็วยัง ยังมากมากมากอยู่แล้ว นักบินพยายามที่จะออก จากรันเวย์ในเส้นนี้ ซึ่งเส้นเส้นเส้นที่ทะแยงออกจากรันเวย์ตรงนี้เขาเรียกว่า High Speed Exit High Speed Exit คือ คือสามารถที่ออกด้วยมีความเร็วสูงกว่าปกติได้คือเกินกว่า 30 นอตออกได้ แต่ว่า ที่อยากจะพูดในจุดนี้ก็คือว่า เวลาที่คุณมีมัลฟังชัน โดยเฉพาะอย่างเคสเนี่ยคือ d e c a r emergency มาลง d e c a e emergency ก็คือการขอกลับมาลงฉุกเฉิน แสดงว่าเป็นภาวะที่เครื่องบินไม่สมบูรณ์ จะเห็นว่า รถดับเพลิงเขามาเตรียมรอแล้วเราเราดีแคร์เครื่องบินดีแคร์เมนซี่กลับมาลงเนี่ย ทุกอย่างจะรอพร้อมเขาจะเขาจะรอพร้อมในแทบแทบจะทุกทุกจุดเลย รอบๆเลย เพื่อที่จะเตรียมเข้าช่วยเหลือเพราะว่าคุณมาแบบฉุกเฉินแบบว่าขอความช่วยเหลือนั่นคือการดีแคร์เมนซี่นั้นเครื่องบินเราไม่ปกติ การที่การที่เราจะลงสนามเนี่ย การเข้าช่วยเหลือเครื่องบินที่มีความไม่ปกติ มีความไม่สมบูรณ์ การเข้าช่วยเหลือโดยหน่วยกู้ภัยหรือ Rescue Firefighting ของสนามบินเนี่ย บนรันเวย์ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าบนรันเวย์เนี่ย เขาสามารถเข้ามาได้ทุกทิศทุกทาง เขาในที่นี้หมายถึงหน่วย ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นไฟไฟติ้งรถดับเพลิง รถพยาบาล หรือ รถบันไดรถทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเข้าหารันเวย์ได้จากทุกทิศทุกทางถ้าเกิดว่าเข้าหาตัวเครื่องบินได้บนรันเวย์จากทุกทิศทุกทางสมมุติว่าวันเนี้ยจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วรันเวย์ยังเหลืออีกยาวมาก ตรงนี้จริงๆเทสโชของรันเวย์ฝั่งนี้อยู่แค่นี้นะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นพื้นแข็งที่เป็น stop way สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกัน ตรงไปหยุดอยู่บนบนนี้ก็ไม่เป็นไร อันนี้ผมไม่ได้บอกว่านักวินเขาเขาเขาตั้งใจออกนะ แต่อันนี้เราแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าคุณมีเหตุจริง ๆ แล้วเกิดเหตุในลักษณะที่ว่าจะ จะมีความไม่ปกติเนี่ย ผมเข้าใจนะว่าในเคสเนี่ยนะถ้าสมมุตินักบินเขาตั้งใจที่จะออกอันเนี้ยคือความตั้งใจดีของเขาว่า ไม่อยากจะไปบล็อกอยู่บนรันเวย์บล็อกหมายความว่าไปขัดขวางไปไปเครื่อง ไปพัง ไปคาอยู่บนรันเวย์แล้วจะทำให้รันเวย์เนี่ยจะถูกปิดใช้งานไม่ได้คนจะมาลงสนาม จะต้องทำการไดเวิร์ดเปลี่ยนไปลงที่อื่นแล้ววุ่นวายไปหมด เราไม่ต้องห่วงถึงจุดนั้น เพราะว่าเวลาที่เป็นอิมเมอร์ซี่เราต้องห่วงว่าความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก คือ สมมุติว่านักบินมีเจตนาที่จะออก แต่ความเร็วตรงนี้มันไม่พอ มันยังมันยังต่ำไม่พอ การการเลี้ยวเครื่องบินเนี่ย โดยใช้ทีเลอร์ที่อยู่ที่อยู่ที่มือทีเลอร์เนี่ยผมเคยพูดไปแล้ว ลองย้อนกลับไปดูในส่วนที่เป็นของ Airbus A380 ทีเลอร์คือการที่พยายามจะหมุนเลี้ยวเครื่องบินในระหว่างที่อยู่ที่พื้นเนี่ย เป็นมุมที่มากกว่า7องศา10องศาเป็นมุมเยอะๆเนี่ย สามารถที่จะใช้ทิลเลอร์เพื่อที่จะให้เครื่องบินเลี้ยวได้ แต่ว่าการใช้ทิลเลอร์ในสปีดสูงๆ เนี่ย อันตรายที่สุดคือการหมุนหมุนแบบนี้แหละคือใจหนึ่งผมผมไม่อยากฟันธงผมไม่ไม่คิดจะฟันธงด้วยนะครับ เดี๋ยวจะด่าม่าหาว่ารู้เก่งกาจมาก แต่เราเราพูดเพื่อแชร์ประสบการณ์ ให้เป็นความรู้ระหว่างกันว่าเมื่อความเร็วสูงๆ แล้วใช้ทิลเลอร์โอกาสที่เครื่องบินจะหมุนท่าเนี้ยมีสูงมาก มีสูงมีสูงมากเพราะว่าความเร็วสูงมุมของทิลเลอร์ ที่คุณจับบังคับ ถึงแม้ว่าเครื่องบางแบบเครื่องหลาย ๆ แบบใหม่ๆ เนี่ยจะบังคับให้ทิลเลอร์ไม่สามารถใช้ทำงานได้เมื่อความเร็วไม่ต่ำพอ แต่ ถ้าเมื่อมันต่ำลงมาพอาปุ๊บมันจะกระดุก มันก็เรียกกันกระตุกทันที คือไปตามคำสั่งของทิลเลอร์ ทันทีด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นโอกาสที่เครื่องบินจะหมุนและออกมาท่านี้ มาหยุดมาหยุดอยู่ในร่องตรงนี้ อย่างที่เราเห็นก็เป็นไปได้ คือแต่อันนี้คือบอกจะบอกว่าความตั้งใจที่จะออกไฮสปีดเพื่อที่จะเคลียร์รันเวย์ให้คนอื่นที่อยู่ข้างหลังไม่ลำบากเนี่ยไม่จำเป็นเลย ถ้าคุณมีความจำเป็นในเรื่องของฉุกเฉิน ให้หยุดอยู่บนรันเวย์ความเร็วได้ ความเร็วต่ำพอแล้ว หยุดอยู่บนรันเวย์ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับเขาสามารถที่จะเอารถมาลาก คุณออกไป มีรถลากมีรถยกมีสามารถที่จะทำอะไรได้สะดวกและง่ายมาก กว่าการที่จะไปอยู่ที่ถึงแม้ว่าออกมาได้แล้วอยู่ที่แท็กซี่เวย์ แล้วเกิดเครื่องล้อมันคอลลบไปเนี่ยก็ รันเวย์เขาต้องปิดอยู่ดี ปิดอยู่ดี เพราะว่า มันต้องเคลียร์ในส่วนของด้านข้างซ้ายขวาอยู่ดี เวลาที่เครื่องบินแต่ละลำมาลง จะจะจะถ้าถ้าเรามองซูมเข้าไปจะเห็น เห็นว่าตรงเนี้ย เคลียร์ต้องเคลียร์ตรงเนี้ยต้องจะต้องไม่มีใครล้ำเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ อันเนี้ยเครื่องบินลำเนี้ย เลยมาอยู่ตรงนี้นะครับ จอดอยู่ในบริเวณประมาณนี้ก็สนามบินอาจจะปิดชั่วคราวเพียงระยะหนึ่ง แล้วก็อาจจะสามารถที่จะเปิดทำการบินต่อได้ ก็อยากย้ำเตือนในส่วนตรงนี้แค่นิดเดียวแล้วครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความฉุกเฉินจริง ๆ เราต้องคอนโทรล เครื่องบินด้วย ความเร็ว ให้ได้จริง ๆ เราถึงจะออก คือผมคิดว่าถ้าสมมตินักบินตั้งใจเขาตั้งใจดี ตั้งใจดีที่จะออกตัว High Speed Exit อันนี้เพราะว่าเลยจากอันนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นแบบตั้งฉากเขาไม่สามารถที่จะออกจากรันเวย์ได้ด้วยมุมด้วยมุมที่ที่เยอะ สมมุติว่ามันมีปัญหาเรื่องไฮดรอลิก แล้วถูกบังคับให้โนสเกียร์มันหมุนไม่ได้เนี่ย มันมีโอกาสเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกัน เพราะว่า มันมีมันมันขึ้นอยู่กับว่าไฮดรอลิกซิสเต็มไหนเสีย เพราะว่าไฮดรอลิกซิสเต็มที่เสียเนี่ย ถ้าสมมุติว่าซิสเต็มหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของการบังคับ โนสโนสโนสวิวสเตียริงเนี่ย การใช้ทีเลอร์ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี ใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นการที่นักบิน จะสามารถออกจากรันเวย์ได้ก็ต้องใช้ differential pressure ทีนี้ differential pressure ของเบรกเนี่ย differential pressure ของเบรกหมายความว่าเวลาเบรกเราเบรกด้วยเท้า differential pressure คือเบรกไม่เท่ากันเบรกไม่เท่ากันก็คือสมมติว่าเราอยากออกอยากออกด้านขวาแล้วก็เบรกด้านขวาให้มากกว่าด้านซ้ายเพื่อที่จะให้เครื่องมันเอียงไปด้านขวา อันเนี้ยก็มีโอกาสที่จะทำ differential brake หรือไม่ทำก็แล้วแต่แล้วมันเกิดเบรกไม่เท่ากันแล้วเครื่องหมุน กรณีนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูง เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นทั้งสองกรณี ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคข้จริง ๆ หรือว่าความตั้งใจที่จะออกแล้วมันเกิดผิดพลาด เครื่องมันความเร็วมันยังสูงอยู่เนี่ยมันแล้วมันทำให้เหมือนแหกโค้งอะ่ะ แหกโค้งแต่ความเร็วที่อยู่ที่พื้นเนี่ยมันมากเนี่ยมันคือการแหกโค้งในลักษณะหนึ่งเหมือนกัน แต่ละล้อด้านหนึ่งมันมีความเร็วมันมันมากกว่าอีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้เครื่องหมุนได้ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสนามบินเป็นสนามบินที่มีในขณะที่ลงเนี่ยมีฝนตกหรือวันลื่นเนี่ยโอกาสเกิดในท่าเนี่ยยิ่งง่ายกว่าเดิมอีกเพราะว่าความลื่นของสนามบินของตัวพื้นรันเวย์จะเป็นปัจจัยเสริมให้เกิด การหลุดออกไป จากการควบคุมของนักบินในลักษณะนี้ได้ง่ายเลย ผมพาไปดูอีกหนึ่งคลิป อันนี้เป็นคลิปของฝรั่งเศส ก็จะเห็นว่าเครื่องบิน พอมันไปแตะอยู่ที่พื้นด้วยหางแล้วมันก็โครงสร้างมันก็รับน้ำหนักไม่ไหว มันก็หักในท่านี้นักบินออกทางประตูนี้ได้โดยปกติไม่แน่ใจว่าในคลิปนี้จะมองเห็นหรือเปล่า นักบินทั้งสองคนไม่เป็นไรนะครับ ก็สามารถที่จะออกได้ เห็นว่านี่เครื่องยนต์แตะล้อก็จมอยู่ในดินในส่วนของตัวโนสเนี่ยตัวล้อหัวเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องยนต์รีเวอร์เซอร์ไม่ได้ไม่ได้ถูกกลางไว้ ก็อาจจะเก็บหรือว่าแต่จริงๆมันไม่ได้กลางแต่ตอนแลนดิ้ง ก็ให้ดูเป็นการวิเคราะห์จากส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใครทำอะไรแบบไหนไม่ได้ฟันธงแต่มาพูดกันเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะท่าทางการบินเข้าใจ a r a c t e r i s t i c จะเรียกว่าอะไรลักษณะของการบินเข้าใจความการการที่เครื่องบินมันเป็นเป็นไปอย่างนั้น อย่างนี้มันเกิดเพราะอะไรได้บ้างงั้นหนึ่ง เครื่องยนต์ไม่เกี่ยว เบรกมีถ้ามีปัญหาจับไม่เท่ากันอาจทำให้เกิดท่านี้ได้ การบังคับเครื่องบินของนักบินอาจทำให้เกิดท่านี้ได้ ส่วนจะบังคับด้วยวิธีไหน นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนอีกอันหนึ่งคือรีเวอร์เซอร์ก็ไม่แก้จะเกี่ยวเพราะว่าไม่ได้กลาง จะมองเห็นว่ารีเวอร์เซอร์เขาไม่ได้ใช้เนั้นปัญหาเทคนิคข้อของวินเนี่ยเป็นตัวปัจจัยแรกแน่นอน ที่ทำให้เขากลับมาลงแล้วปัจจัยอันนั้นแหละมันไปชักนำให้เกิดปัจจัยอื่น ๆ ในการที่ทำให้ควบคุมเครื่องบินที่พื้นไม่ได้เนี่ยเราต้องรอคำตอบตรงนั้น กันอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ สำหรับวันนี้เราก็คงจะฝากกันเอาไว้แเท่านี้ก่อน แล้วก็ ถ้าเห็นว่าพูดช้าไปก็เร่งสปีดนะครับ ไปที่ 1.5 เท่าหรือ 2 เท่าไปเลยก็ได้ ผมก็จะพยายาม เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละ แล้วก็พูดได้ในลักษณะหนึ่งเพื่อที่จะแชร์ความรู้ให้กับทุกคนได้ที่สนใจเกี่ยวกับการบิน ได้เข้าใจเรื่องของเครื่องบินมากขึ้น ได้เข้าใจการบินมากขึ้น ได้เข้าใจนักบินมากขึ้น ได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้โดยสารเวลาเดินทางได้อย่างปลอดภัย ช่วยให้ทุกคนมีความมั่นใจในเรื่องของทุกของธุรกิจการบิน เรื่องของเครื่องบิน เรื่องของการทำงานของคนที่อยู่บนอากาศ ถ้ามีอะไร อยากจะแนะนำให้พูดถึงก็ฝากกันไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับ ก็ คิดว่าคงเอาไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วมีอะไรคืบหน้าผมก็จะมาอัปเดตกันต่อ ครับ สวัสดีครับ